สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพ่อพ่คแนนพยากรณ์นะคะ หมอยีน่าแม่แม่เดี๋ยววันนี้คุณหมอก็เปิดดวงนะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะในรอบเดือนอมีนาคมนี้นะคะ ว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงวันที่หนึ่งนะถึงวันที่สิบนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนาะ วันเสาร์วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะอ่ะการงานดีเลย เงินเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนขึ้นวันวันวันเสาร์นะอ่ะเงินเดือนขึ้นด้วยนะแล้วก็สุขภาพเนี่ย เงินเดือนขึ้นนะวันเสาร์ แล้วก็จะกู้เงินอะไรอย่างนี้ผ่านนะหุ้นส่วนอะไรดีนะ มีโอกาสได้หุ้นเพิ่ม หรือว่าใครที่ลงทุนซื้อหุ้นอะไรไว้เงี้ยท่านจะได้เงินปันผลเงินตกเวิร์กด้วยวันเสาร์เนาะการงานโดดเด่นเนี่ยมีขอพอจากองค์พระพิฆเนศนะมีการเสริมดวงวันเสาร์นะคะ ลงทุนได้เลยได้กำไรนะ กำไรดีในช่วงนี้นะ วันเสาร์ลงทุนได้เลยนะคะความรักความรักก็ดีนะ ใครทำเกี่ยวกับพวกพ่อปลูกการเกษตรอะไรแน่โดดเด่นนะคะสำหรับชาววันเสาร์มีโอกาสเดินทางด้วยเดินทางไกลต่างประเทศทั้งในจังหวัดและก็ต่างประเทศสำหรับวันเสาร์นะคะค่ะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงวันเสาร์นะแนะนำนิดนึงนะคะอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะอ่าแบรนด์น้องใหม่นะคะแบรนด์สวยๆบายหมอยหน้าแม่นๆนะคะอ่าก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากระ จุดด่างดำนะคะหรือว่าาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะสบู่กูต้าผิวขาวนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะหรือเป็นอาจารย์รับสมัครเป็นตัวแทนทั่วประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์0 6 3 6 5 0 6 9 5 นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวต่อสำหรับให้เกิดวันเสาร์ งินนะ การเงินการทองนะเอาวันเสาร์เนี่ยการเงินดีนะ เนี่ยการเงินการทองมีการลงทุนเนี่ย นะจะได้เงินประกวดเงินค่าคอมเงินค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างนี้นะมีโอกาสเดินทางด้วยเดินทางไกลไปพักผ่อนหรือว่าธุรกิจรีสอร์ทห้องเช่าช่วงนี้ดีนะ ลูกค้าเยอะนิดนึงธุรกิจความงามก็โดดเด่นนะ ใครที่ทำงานความงามจะใครจะกู้เงินแบงก์อะไรก็ผ่านนะธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามอสังหาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นนายหน้าที่ดินก็จะได้นะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอแนะนำนิดนึงนะวันเสาร์นะ เป็นกำไรนาคเสริมดวงนะคะแหวนเสริมดวงนะคะ ไปดูนะคะได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่แม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะ ก็โอเคค่ะ ขอขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนะวันเสาร์ก็ประมาณวันที่ 21ถึง31 นะอ่า21ถึง31 เนาะเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะเนี่ยธุรกิจพวก ายประกันชีวิตอะไรเงี้ยดีนะหรือว่าวัดเชาวันเสาร์มีโอกาสนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับนักเรียนแพทย์นักเรียนจริงคุณหรือว่าใครที่ทำบริษัทประกันอะไรเงี้ยธุรกิจจะโตนะหรือว่าร้านพวกของฝากของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าร้านจะมีการแต่งงานด้วยวันเสาร์ในช่วงของประมาณปลายปลายเดือนนะธุรกิจอะไรเนี้ยดีนะที่ดินเนี่ยนิดนึงที่ดินก็ดีนะที่ดินใครค้าขายที่ดินจะบูมนะหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับพวก พระหล่อพระหรือว่าขายเครื่องสังฆพันธ์อะไรเงี้ยโดดเด่นนะ มีโชคมีลาบด้วยชาววันเสาร์เนี่ยนะอาการงานการเงินอะไรที่มันติดขัดอะไรเงี้ยท่านก็จะคลี่คลายในช่วงปลายปลายเดือนไปขอเจรจานะ